็นข่าวดีสำหรับคนที่ป่วยนะฮะเป็นโรค ไม่ว่าจะเป็นทั้งปวดเป็นโรคข้ออักเสบกระดูกพุนตับอักเสบอะไรต่างๆนะครับ เขาบอกว่ามีพบสารสกัดในงาดำชื่อว่าสารเซซามินนะครับ ซึ่งช่วยลดอาการอักเสบ แล้วก็มีประโยชน์นะครับ ล่าสุดนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับรองศาสตราจารย์ ดรปรัชญาคงทวีเลิศอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยกับทางทีมข่าว Workpoint ของเราเนี่ยนะครับ บอกว่าได้มีการไปค้นพบสารสกัดเซซามินในงาดำมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบฮะและลดการลุกลามของโรคร้ายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโรคข้อเสื่อม แล้วก็ปวดข้ออักเสบ กระดูกพุนตับอักเสบ ปอดอักเสบ มะเร็ง โรคติดเชื้อ H1N1 อาจารย์เล่าให้ฟังบอกว่าอัตราของผู้ป่วยที่สูงในขณะนี้ก็คือเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว เพราะมีเส้นเลือดใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้วไปสร้างการหล่อเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็ง จากนั้นก็จะแพร่กระจายไปเลยนะฮะแต่สารตัวนี้คือสารเซซามีนเนี่ยจะเข้าไปปกป้องเซลล์ แล้วก็ตัดวงจร หรือลดเส้นเลือดใหม่ ที่เป็นน้ำเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งก็คือไปตัดวงจรท่อน้ำเลี้ยงเหล่านั้นเนี่ย พร้อมกับค่อย ๆ ฟื้นฟูสภาพเซลล์เนี่ยให้กลับคืนมา และที่สำคัญเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติด้วยนะคะ และได้รับการยอมรับในระดับโลกจดสิทธิบัตรโดยคนไทยด้วยค่ะ ถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะอลองฟังทางอาจารย์ปรัชญาเนี่ยเล่าถึงสารตัวนี้หน่อยนะครับค่ะเป็นงานวิจัยที่เรามีนักศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาโทปริญญาเอกทำการศึกษาวิจัย แล้วเราก็ค้นพบว่าสารสกัดในงาเนี่ยมันมีประโยชน์ นะฮะเสริมจากงานวิจัยที่มีคนทำทั่วโลกแล้ว ที่สำคัญที่สุดผมอยากจะย้ำว่ามันเป็นผลงานวิจัยของคนไทย มันเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทย ใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยทั้งหมด จริงๆ แล้วเราจดสิทธิบัตรมาเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วแล้ว ครั้งแรกที่เราจดสิทธิบัตรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการจดสิทธิบัตรแบบทั่วโลกคือ 78 ประเทศทั่วโลกอย่างเงี้ยนะครับ ต่อมาเมื่อครบกำหนดประมาณ 36 เดือนนะสาเดือน เขาก็ถามเราบอกว่าเราจะจดสิทธิบัตรที่ประเทศไหนบ้าง เราก็ต้องมองว่าประเทศไหนที่เราจะไปทำการตลาดนะซึ่งตอนนี้เราได้จดสิทธิบัตรที่อเมริกา แล้วเราได้จดสิทธิบัตรที่มาเลเซียแล้ว แล้วเราก็ได้จดสิทธิบัตรที่เมืองไทย เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีสิ่งที่คอยคอยดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่ง เรามักจะพูดตลอดเวลาว่า เออ ประเทศไทยถูกขโมย ทรัพย์สินทางปัญญาไปทำไมนักวิจัยไม่ทำอะไรเลย อันนี้เราก็ได้มองมองมองข้ามไปละ แล้วเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวที่มาสนับสนุนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานด้วย นี่นะครับก็อธิบายให้ฟังก็เน้นย้ำนะฮะ ว่านี่เป็นการยอมรับกันในระดับโลก เพราะว่ามีการจดสิทธิบัตรโดยคนไทยเป็นผู้วิจัยค้นพบนะฮะ ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกมีการนำเมล็ดงาดำไปผลิตเป็นแคปซูลในรูปแบบของอาหารเสริม แล้วก็วางขายที่นี่มีคนที่ทดลองซื้อไปรับประทานนะฮะซึ่งมีทั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองโรคมะเร็ง แล้วก็ผู้ป่วยโรคสมองบางรายเนี่ยแพทย์ก็ระบุว่ากระบวนการรักษานั้นสิ้นสุดไปแล้ว เพราะผู้ป่วยกลายเป็นอัมพาตไม่สามารถฟื้นฟูเซลล์สมองที่ตายแล้ว ให้กลับมาได้ ก็ให้กลับไปพักฟื้นอยู่ที่บ้าน แต่เมื่อผู้ป่วยเนี่ยทานสารสกัดจากเมล็ดงาดำ ควบคู่กับยารักษา ผ่านไป 6 เดือน ปรากฏร่างกายมีการฟื้นฟูสภาพ สามารถที่จะพูดคุยขยับร่างกายได้ คือดีขึ้น อันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทีเดียวเป็นผลงานของคนไทยด้วย นี่นะครับ สารเซซามินในงาดำนะฮะจริงๆ แล้ว ประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยคุณผู้ชม นอกจากเซซามีนจากงาดำแล้วเนี่ยนะคะ คือเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมือนเป็นอัญมณีที่สำคัญคอย่างเช่นงาดำแล้วก็มีเซซามีนใช่ไหมคะที่โอ้โหเนี่ยต้านอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะมะเร็ง หรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคที่เป็นกระดูกใช่ไหมคะ อย่างข้าวเนี่ยเราก็มีกาบ้าซึ่งก็โอ้โหช่วยเรื่องระบบประสาทอย่างมะพร้าว ครับนะคะก็ดีเรื่องเกี่ยวกับไขมันไม่อิ่มตัว โอ้โหมีเยอะพิเศษมาก ๆ เลยนะคะเพียงแต่ว่าการค้นพบแล้วก็สกัดเอาส่วนนั้น ๆ มาใช้เกิดประโยชน์เนี่ยนะฮะจะทำได้มากขนาดไหนนี่นะครับ ก็ต้องสนับสนุนงานวิจัยกันต่อไป